ฝากกดไลค์กดถูกใจด้วยครับ พ่อบ้านราชาปีศาจจั่วฟานตอนที่971หัวใจจักรพรรดิพ่อบ้านราชาปีศาจจั่วฟานตอนที่971ตาของจั่วฟานขมวดคิ้วอย่างลึกซึ้งเต็มไปด้วยความคิดและเขาก็พึมพำเต่าทะเลผนึกสวรรค์พูดได้ไหมว่าในโลกนี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของซานน้อยได้ ใช่ฉันแค่ไม่รู้ว่าไอ้แก่นั่นอยู่ที่ไหน พยักหน้าเบาๆ คุณเปงก็ถอนหายใจเช่นกัน พึมพำกับตัวเองเบาๆ ทันใดนั้นจั่วฟานก็ลืมตาขึ้นและรังสีของแสงก็ส่องประกายในมือของเขา และน้ำเต้าที่หน้าเบื่อก็ปรากฏขึ้น รับมันและพูดอย่างกังวลว่า ผู้อาวุโสตอนนี้เจ้าพูดว่ามีเพียงทะเลผนึกสวรรค์เท่านั้นเติร์ดลีสามารถช่วยลิทลีซานได้แต่ระหว่างทางกลับไปที่จูเนียฉันได้รับไอเทมมอเท่าแรงที่เรียกว่านอเทิร์นซีเจล เป็นครั้งคราวแต่มันมีประโยชน์อย่างมากต่ออาการบาดเจ็บของลิทลีซาน ฉันสงสัยว่าผู้อาวุโสรู้หรือไม่นอเทิร์นซีเจล ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน คุณเปงขมวดคิ้วอย่างง่ายดายเปิดฝาน้ำเต้า และดมกลิ่นด้วยความสงสัยในดวงตาของเขา อาการบาดเจ็บของซานน้อยพูดตรงๆ คือการต่อสู้ที่สิ้นหวังระหว่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเรากับจักรพรรดิสวรรค์สองระดับมนุษย์จะมีมันได้อย่างไร ไอเทมพิเศษอะไรที่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้เออทันใดนั้นคุณเปงก็หยุดครู่หนึ่งมองดูขวดน้ำเต้าด้วยความประหลาดใจ นี่กลิ่นนี้คือทำไม ผู้อาวุโสมีบ่อแส แน่นอน หายใจเข้าลึกๆ คุณเปงอดไม่ได้ที่จะสายหัวด้วยรอยยิ้ม แล้วส่งขวดน้ำเต้ากลับไปให้จั่วฟานและหัวเราะออกมา ไอ้หนูเมื่อกี้เธอเรียกว่าอะไรนะ คุณได้มันมาจากไหน ด้วยความสงสัยบนใบหน้าของเขาจั่วฟานอดไม่ได้ที่จะเหลือบ มองที่ขวดน้ำเต้าแล้วพูดอย่างแผ่วเบา จูเนียได้รับการช่วยเหลือระหว่างทางกลับ และบุคคลนั้นรักษาอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงของซานน้อยด้วยสิ่งนี้ที่เรียกว่าเจลทะเลเหนือ ฉันได้ยินมาว่ามันมีค่ามาก จูเนียซื้อหินวิญญาณนักบุญก้อนเล็กๆ เช่นนั้นด้วยเงิน 20 ล้านล้านก้อนซึ่งถือว่าถูกมาก อูอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะพูดจบคุณเปงก็ที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้สั่นศีรษะซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการมองไปทางจั่วฟานก็เต็มไปด้วยเรื่องตลก เป็นอะไรไปท่านผู้อาวุโสมีปัญหาอะไรหรือเปล่า จั่วฟานกล่าวด้วยท่าทางที่น่าสงสัยในดวงตาของเขา เขายิ้มและชี้ไปที่ขวดน้ำเต้าคุณเปงเกือบจะหัวเราะและสายหัวและพูดว่า ไอ้เจ้ามนุษย์สามารถปฏิบัติกับเด็กได้จริง ๆ สิ่งเหล่านี้หายากมาก จั่วฟานยังคงงงงวยคุณเป็นกล่าวทันที เด็กผู้ชายนายเนเตอร์ซีเครตเรคคอร์ดของนายเนเตอร์ไม่ได้รวมข้อมูลเกี่ยวกับยาลับของโลก มีบันทึกของสิ่งนี้หรือไม่ เออไม่ จั่วฟานเขย่าหัวของเขาดูเขินอายแต่ก็งงงวยอย่างมากบางที นี่อาจเป็นไอเทมหายากระดับมนุษย์จักกรพรรดิปีศาจเนเตอร์ทั้งเก้าไม่รู้ผายลม อย่างไรก็ตามก่อนที่จั่วฟานจะพูดจบคุณเปงอดไม่ได้ที่จะตะโกนนะว่า ในสมัยโบราณนี่ไม่ใช่มอเท่าแรงและนายเนเตอร์ไม่ทราบที่มาของสิ่งนี้ แต่ก็ไม่อายที่จะบันทึก อัญญประกาศคู่ เออถ้าอย่างนั้นคือ ต่าทะเลผนึกสวรรค์ อุจจาระของผู้เท่า คุณเปงเลิกคิ้วเล็กน้อยและคุณเปงกอดหัวเราะออกมาไม่ได้ เมื่อได้ยินเช่นนี้จั่วฟานกอดแปลกใจไม่ได้ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิง อะไร นี่นี่มันข้าเห็นมูลของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเหมือนกับสมบัติหายากในดวงตาของเจ้า แต่ในสายตาของจักรพรรดิทั้งสิบทำไมมันถึงน่าอายที่จะสนใจมัน แม้ว่าจะเป็นคุณก็ตามสะดวกที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นคุณ คุณไอที่จะสังเกตหลังจากนั้นเขาขอให้เขาศึกษาอุจจาระของเขาหรือไม่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าคุณเป็งหัวเราะออกมาดัง ๆ โดยไม่รู้ตัวสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ คุณเป็นคนธรรมดาเท่านั้นที่ถือสิ่งนี้เป็นสมบัติ แม้ว่าผู้เท่าของนายเนเตอร์ จะรู้ถึงหน้าที่ของสิ่งนี้ แต่ก็จะไม่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือลับของเขาเอง และจะถูกทิ้งให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต หัวเราะ เหลือกตาสั่นเล็กน้อย จั่วฟานฟังทั้งหมดนี้จากนั้นเขาก็เข้าใจ ไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจที่สิ่งนี้เป็นอาการของอาการบาดเจ็บของซานน้อยกลายเป็นเรื่องของเต่าทะเลผนึกสวรรค์แม้กระทั่งอุจจาระภายในนอกจากนี้ยังมีพลังของเขา ใช่และ ดวงตาเป็นประกายปากของคุณเปงว่าส่วนโค้งลึกลับ เมื่อรู้ว่าเขาหมายถึงอะไร จั่วฟานต้องมีตาและคลิกพยักหน้า และ เต่าทะเลผนึกสวรรค์ได้รับที่อยู่แล้วในรัฐทางเหนือ ทะเลเหนือฉันจะพาลิตเติ้ลซานไปรัฐเหนือ อัญญประกาศคู่ เมื่อกล่าวว่าจั่วฟานต้องการกอดซานน้อยและจากไป และอื่นๆอีกมากมาย อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะกอดร่างเล็กเสียงตะโกนดังขึ้นอีกครั้ง โดยไม่ทันรู้ตัวจั่วฟานหันไปหาคุณเปงด้วยท่าทางสับสนเพื่อดูว่าเขาพูดอะไรอีก หายใจเข้าลึกๆ คุณเปงเหลือบมองเขาอย่างช่วยไม่ได้ รัฐทางเหนืออยู่ห่างออกไปสิบล้านลี้ไปถึงแล้วก็ต้องไปหาคนชราที่แถบทะเลเหนือกันอีกช่วงหนึ่ง จะใช้เวลานานอย่างแน่นอน คุณรอได้แต่ซาน้อยรอไม่ได้พลังของเขากำลังพังทลายและความล่าช้าอีกหนึ่งวันจะเป็นอันตรายมากขึ้น งั้นผู้อาวุโสหมายถึง เรียก ในทันทีคุณเปงไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแค่จุดเปลวไฟสีฟ้าในมือของเขา จากนั้นทั้งสองมือก็สะบัดและดาวเพลิงก็เลื่อนผ่านรูขนาดใหญ่ของซานน้อยทีละน้อย แล้วจากนั้นก็ถูกฝ่ามือของเปลวไฟสีฟ้ามันกระแทกซานน้อยเข้าที่หน้าอก ต่อมาหลังจากที่ได้กลิ่นโอลาลาเปลวไฟสีฟ้าก็ระเบิดตามรูขนาดใหญ่เหล่านั้นมันรวมเข้ากับซาน้อยภายในร่างกายทันที จากนั้นด้วยชั้นของแสงอันอบอุ่น ทันใดนั้นก็ปกคลุมซาน้อยร่างกายถูกปกคลุม หายใจออกเป็นเวลานานคุณเปงค่อยๆ เอามือของเขาออกและพูดอย่างแผ่วเบา แม้ว่าเราจะไม่ดีเท่ากับเพื่อนเก่าในแง่ขององค์การผนึกแต่เรายังสามารถจัดการกับปัญหาเล็กน้อยบางอย่างได้ ไฟคือแหล่งกำเนิดชีวิตแค่ชายชราด้วยพลังของเคออสอสูเฟลมใช้สวรรค์เพื่อผนึกดาฟ้าและผนึกวิญญาณของลิทลีซานภายในร่างกายแม้ว่าจะไม่สามารถซ่อมแซมที่กำบังของกิเลนได้ แต่ก็สามารถรับประกันได้ว่าวิญญาณของเขาจะไม่สูญหายและพังทลาย ต่อไปคุณไปที่มังกรแก่แล้วปล่อยให้เขาผนึกร่างของเขาด้วยเปลวไฟสีทองแห่งสวรรค์ เพื่อไม่ให้ปราณทางวิญญาณของเขาสลายไป จากนั้นเด็กคนนี้จะเทียบเท่ากับ ทำกรีดและจะไม่เสื่อมสภาพอีกต่อไปคุณจะมีเวลาอีกมากในการตามหาเต่าทะเลและช่วยชีวิตมัน ทำไม ผู้อาวุโสไม่สามารถปิดผนึกทั้งหมดได้ในครั้งเดียว ไม่เปลวไฟสีฟ้าของฉันคือนักบูนผู้อุปถัมภ์และเปลวไฟสีทองของมังกรเท่ากำลังปรับแต่งร่างกาย เมื่อเผชิญกับสองพลังงานมรณะที่ยุ่งยากเช่น นี้เราทำได้แค่ทำหน้าที่ของเราเท่านั้น ฉันจะปกป้องวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขา แต่มังกรแก่จะปกป้องเขาเนื้อของเขาเป็นอมตะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้ว หลังจากที่มองลึกลงไปที่จั่วฟานแล้ว คุณเปงก็พูดเบาๆ เมื่อรู้ตำแหน่งที่พยักหน้าจั่วฟานก็หยิบลิตลีซานขึ้นมาอีกครั้ง แต่คุณเปงโบกมือให้หยุดอีกครั้ง ด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายที่มุมปากของเขาคุณเปงกล่าวอย่างสบายสบายว่า เด็กคนนี้ชีวิตของเด็กคนนี้ปลอดภัยในขณะนี้ ไม่ต้องกังวลมากเกินไปแต่คุณเป็นเวลากว่าสองปีแล้ว และในที่สุดก็มาถึงเทือกเขาไมรีแอดบีสของฉันอีกครั้ง ชายชรามักจะถามคำถามบางอย่างความก้าวหน้าของคุณในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 8. ถ้ำลมและ3ซีล เมื่อเหลือบมองเขาอย่างเอียงจั่วฟานเข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงและพูดอย่างตรงไปตรงมา พยักหน้าเล็กน้อยคุณเปงอดไม่ได้ที่จะสรรเสริญ ประสิทธิภาพยังค่อนข้างเร็วแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นถ้ำลมแปดถ้ำหาง่ายและวางแนวระบายน้ำได้ง่าย แต่แอนว่าการหดตัวที่สำคัญที่สุดนั้นไม่ง่ายนัก ถ้าคุณเป็นคนเดียวกลัวว่าอีกนับไม่ถ้วนจะทำไม่ได้ ท้ายที่สุดนี่เป็นโครงการหลักในการเชื่อมต่อห้ารัฐแผนของคุณคืออะไร จากนั้นคุณสามารถวางใจได้ระหว่างทางกลับเจอคู่หูด้วยภูมิหลังทางครอบครัว พวกเขาไม่ควรใช้เวลานานเกินไปในการทำเช่นนี้ ด้วยประกายแวววาวในดวงตาของเขาจั่วฟาาเหลือบมองเขาเบาๆ แล้วอธิบายรายละเอียดของหอการค้าทะเลและแม่น้ำอย่างละเอียด เมื่อได้ยินทั้งหมดนี้คุณเปงก็ตกใจเล็กน้อย และอดไม่ได้ที่จะหัวเราะในทันที พยักหน้าด้วยความพึงพอใจ ในเวลาเพียงสามวัน ถ้าคุณทำลายครอบครัวของคุณพวกเขาจะต้องตายเพื่อคุณไอ้หนูธุรกิจของคุณนี่มัน เป็นการต่อรอง รุ่นพี่คุณเป็นสิ่งที่คนอื่นพูดนั่นคือทั้งหมดคุณไม่เห็นเหรอ ไม่ใช่ฉันที่ทำร้ายพวกเขาแต่เป็นพวกเขาเอง แต่ฉันปล่อยให้เวลานี้เดินหน้าเท่านั้น ฉันอดไม่ได้ที่จะแงนมองท้องฟ้าและถอนหายใจ ในโลกนี้สวรรค์และโลกจะทิ้งทางออกให้คุณเสมอ และมักจะทำลายตัวเองมันคือตัวคุณเองเท่านั้น ถ้าไม่ทำเจ้าจะไม่ตายความจริงโบราณหนึ่งพันประการ เมื่อมองดูเขาอย่างลึกซึ้งคุณเปงก็หัวเราะโดยไม่รู้ตัว คลิกพยักหน้าและถอนหายใจ จั่วฟานคุณเติบโตขึ้นมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา และคุณเป็นอาณาจักรจักรพรรดิมากขึ้นเรื่อยๆอาณาจักรจักรพรรดิ ใช่อาณาจักรจักรพรรดิ เมื่อเห็นรูปลักษณ์แปลก ๆ ของจั่วฟานคุณเปงกอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเล็กน้อยและพูดอย่างเฉยเมย คนทั่วไปคิดว่าอาณาจักรจักรพรรดิเป็นการแสดงออกถึงความแข็งแกร่ง แต่ไม่ทราบว่าถ้าคุณต้องการเป็นจักรพรรดิ คุณต้องมีหัวใจของจักรพรรดิแล้วมันคืออะไร หัวใจของจักรพรรดิคือการสังเกตฟ้าและดินด้วยหัวใจและเพื่อให้ได้กฎแห่งสวรรค์และโลกทั้งต้นน้ำและปลายน้ำล้วนเกิดจากใจและอดีตและอนาคตทั้งหมดอยู่ในการควบคุมดังนั้นสวรรค์และโลกสบายใจได้ ตอนนี้แม้ว่าความแข็งแกร่งของคุณยังไม่ถึงระดับนั้น แต่รูปแบบพฤติกรรมของคุณเป็นไปตามหลักการของสวรรค์และโลกแล้ว นักบุญหยุนสุภาพบุรุษไม่ได้ยืนอยู่ใต้กำแพงที่อันตราย แต่ดวงตาที่มองดูมุ่งง่ามและสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือกำแพงที่อันตราย ไม่ชัดเจนว่าภัยพิบัติใกล้เข้ามาแล้ว บางทีคุณอาจไม่ได้ตระหนักว่าก่อนหน้านี้ คุณทำตามปกติเพื่อสังเกตสถานการณ์ทั่วไป เพื่อแสดงโชคครึ่งหนึ่งในแผนและอีกครึ่งหนึ่งในท้องฟ้าแต่บัดนี้ท่านกำลังถือรักษากฎแห่งสวรรค์และโลกและยึดสวรรค์ไว้ครึ่งหนึ่ง หอการค้าทะเลและแม่น้ำเริ่มหมดอำนาจ เมื่อลมพัดและคลื่น อันตรายและจะตายไม่ช้าก็เร็วคุณเพียงแค่เลือกจุดเวลาที่เป็นประโยชน์ต่อคุณมากที่สุด ส่งตัวเขาจากนั้นตามแรงนี้เพียงแค่ถือมันไว้ในมือของคุณเหลือกตาสั่นเล็กน้อยจั่วฟานครุ่นคิดอย่างระมัดระวัง และดวงตาของเขาดูสับสนเล็กน้อย ฉันไม่แน่คิดถึงเรื่องมากมายขนาดนั้น แต่รู้สึกว่าถ้าฉันโยนหินวิญญาณอสูรออกไป บางอย่างจะต้องเกิดขึ้นกับหอการค้าทะเลและแม่น้ำ แอลมันก็เป็นวิชาเอกงานถึง แม้วันนี้จะไม่จบ แต่พรุ่งนี้ก็หยุด และนายน้อยคนที่สองจะเป็นของฉันไม่ช้าก็เร็วและหอการค้าก็จะเป็นของฉันด้วย ฉันต้องรออย่างสบายใจ หัวใจของจักรพรรดิสามารถสังเกตอนาคตและรู้ชะตากรรมของพวกเขาสิ่งที่คุณเห็นคืออนาคตของพวกเขาดังนั้นคุณจึงติดตามท้องฟ้าและเร่งชะตากรรมของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรจักรพรรดิทุกคนไม่ธรรมดา อยู่เหนือสามัญตาเปล่าในอารมณ์ของคุณ คุณได้ทำมันไปแล้ว เมื่อมองดูเขาอย่างใกล้ชิดคุณเปงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ นี่ก็เหมือนกับที่ชายชราเลือกให้คุณค้นหาซากของจักรพรรดิสวรรค์ชายชราเชื่อในตัวคุณและจะหามันเจอ นี่เป็นผลจากการที่ชายชรารู้สึกถึงอนาคตของคุณ ฮิฮิฮิคุณไม่ได้เลือกคนผิดจริง ๆ คุณมาช่วยพวกเราทำสิ่งเหล่านี้ ได้ผลสองเท่าจริง ๆ ด้วยความพยายามเพียงครึ่งเดียว เอาละเจ้าพาซานน้อยไปแล้วไปชายชราจะให้อีกาแปลกสามหัวคุ้มกันจนพบเต่าทะเล ทำไมเขาไม่ใช่มือขวาของคุณเหรอ คุณปล่อยให้เขาไปกับเราเหรอ จั่วฟานสะบัดและจั่วฟานดูแปลกๆ ไม่สามารถหัวเราะได้คุณเปงยิ้มอย่างลึกลับ ใช่แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ช่วยของฉัน แต่ตอนนี้คุณต้องการผู้ช่วยมากกว่าฉัน นอกจากนี้เมื่อคุณเจอคนแก่คนนั้นในตอนนั้น คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวช่วยที่อยู่รอบตัวคุณไม่เพียงพอ ตอนนี้เขาเขาเขาพ่อบ้านราชาปีศาจจั่วฟานตอนที่972ราชาดาบทั้ง9มาถึงด้วยกันพ่อบ้านราชาปีศาจจั่วฟานตอนที่972ปังปังปัง ซอสสตาเอ็มพายส่วนที่ลึกที่สุดของเมืองหลวงของจักรวรรดิบนยอดเขาสูงเป็นพระราชวังอันงดงามแต่สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยฟ้าร้องตลอดการฟ้าร้องที่บางที่สุดคือขนาดของถังและอันที่หนากว่าเปรียบเหมือนเสาสวรรค์ที่ตกลงมารัศมีหนึ่งไมล์ไม่ว่ามนุษย์และสัตว์จะผ่านไปที่ใดเฉพาะที่วังนี้ตั้งอยู่เท่านั้น ฟ้าร้องหนึ่งหมื่นครั้งตกลงมาแต่ถูก ดูดขึ้นไปบนยอดเขาและหายไปทันทีแทนที่จะทำลายดอกไม้หรือต้นไม้ เสียงฟ้าร้องของเสียงแตกยังคงก้องกังวานในอากาศทำให้พืชพันธุ์ทุกชนิดสัมผัสได้จริงสำหรับลีไอยินเขาดูแข็งแกร่งเฉียบคมและเฉียบคมขึ้น ราวกับว่าดอกไม้และหญ้าชิ้นนี้คมราวกับฟ้าร้องและฟ้าผ่า พวกเขาสามารถเจาะกำแพงหินที่แตกร้าวได้ และเหนือพระตำหนักบนแผ่นสูงสุดที่ล้อมรอบด้วยงูสายฟ้า อักขระสีทองคมทั้งสามตัวแทงตาผู้คนด้วยความเจ็บปวดทันเดอร์คลายพาวินเลียน หลังจากที่ผู้อาวุโสดาบไร้พ่ายออกไป ก็บอกว่าเป็นการประชุมของราชาดาบทั้ง 9 เพื่อประชุม แต่แล้วก็ไปที่ศาลาทันเดอร์คลายเพื่อฝึกดาบฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นในท้องของฉัน ด้านนอกทันเดอร์คลายพาวินเลียนทีมยามยืนตรงที่ประตูโดยมองเอวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และความรอบคอบของพวกเขาท่าทางสง่างามอันทรงพลังพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้า มันคือความแข็งแกร่งของออริจินรีเทิร์นพีคและยังคงมี 100 คนมากมาย สร้างกวนเฟยหยุนเดินไปมาสองสามก้าวด้านนอกศาลา รู้สึกหน้าเบื่อเขาคำรามและเริ่มบ่นนะว่า ถ้าผู้เท่าคนนี้ไม่เป็นไรชายชราจะกลับไปก่อนชายชราไม่ใช่ผู้พิทักษ์เหล่านี้ ผู้พิทักษ์วิ่งมาที่นี่เป็นระยะทางหนึ่งพันไมล์และมาทำหน้าที่แทนเขาหึ่มอัญญประกาศคู่ชูวอ อย่างไรก็ตามน้ำเสียงของเขาแทบจะไม่ลดลง และแดนคิ้งเฉิงที่ด้านข้างก็ทำท่าทางเงียบๆทันทีและพูดเบาๆด้วยรอยยิ้ม พี่เฟยหยุนระวังตัวด้วยระวังเมื่อมีคนรายงานเล็ก ๆ น้อยๆแก่คุณซอสเวเนอร์แรปลีจะดึงคุณเข้ามาทันทีเจียนสายเกินไปที่เจ้าจะร้องไห้ในเวลานั้นเหออเหออเหออหืมเป็นอะไรไปไม่ใช่ว่าฉันไม่แพ้อยู่แล้ว เธออดไม่ได้ที่จะกระตุกสร้างกวนเฟยหยุนไม่สามารถช่วยกระตุกริมฝีปากของเขาได้ แต่เห็นได้ชัดว่าเขายังมีความกลัวอยู่ในใจและหยุดพูดแดนคิ้งเฉิงยิ้มอย่างโง่เขลาเมื่อเห็นสิ่งนี้ การแสดงออกที่ไม่แยแส แต่ในไม่ช้าเขาก็สะดุ้งตกใจแล้วใส่จมูกบรันดีดวงตาของเขาเป็นประกายพูดด้วยรอยยิ้มว่าสามแสนปีดินแดนแห่งความอบอุ่นและอ่อนโยนวัยชั้นดีฮ่าฮ่าฮ่าแน่นอนว่าในบรรดานายซอสคิงมีเพียงบราเดอร์แดนและชายชราเท่านั้นที่เป็นเพื่อนกัน ไกลจังได้กลิ่นไหม ชัวเพียงชั่วพริบตาเงาสีดำก็ปรากฏขึ้นชายชราที่มีใบหน้ามีหนวดมีเคราสีขาวและมีหัวครึ่งหัวโล้นปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขา เขาถือขวดน้ำเต้าในมือด้วยกลิ่นหอมของไวน์ไม่สามารถหยุดได้ มันเปล่งประกายจากภายในอดไม่ได้ที่จะหัวเราะแดนขิ้งเฉิงชี้ไปที่ชายชราและพูดด้วยรอยยิ้มวายซอสอิมมอร์เท่าไม่เจอกันนานฉันไม่รู้ว่าจะไปหาวายชั้นยอดได้ที่ไหน เจ้าเอาหม้อมาถวายผู้เท่าหรือไม่ ฮฮีฮีพี่แดนกับฉันเป็นเพื่อนกันที่นี่ ขอคิดถึงคุณได้ไหม แต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้เอามาให้นายทำไมคุณมีมันเหรอ แดนคิ้งเฉิงเหลือบมองเขาอย่างเอียงเอียงและแดนคิ้งเฉิงอดไม่ได้ที่จะพูดติดตลกด้วยการโบกมืออย่างรวดเร็วไวซอสอิมมอร์เท่าอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาบราเดอร์แดนครั้งนี้ไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบทำเป็นวายที่ล้ำค่าจริง ๆนิดหน่อย ฉันไม่มีพอที่จะดื่มมันฉันจะคืนมันได้อย่างไร อัญญาประกาศคู่ หรือเมื่อไหร่นายไม่พูดแบบนั้น ในสายตาของวายซอสอิมมอร์เทลดูเหมือนว่าแท่นบูชาหนึ่งพันแท่นจากหนึ่งหมื่นแท่นบูชาไม่เพียงพอสำหรับคุณที่จะดื่ม สร้างกวนเฟยหยุนกระตุกริมฝีปากอย่างดูถูกและสร้างกวนเฟยหยุนอดไม่ได้ที่จะทำเรื่องตลกในทันที แดนคิงเฉิงฟังและยิ้มไม่มีอะไรแย่ที่สุดแต่วายซอส อิมมอร์เท่ากังวลและรีบกล่าวว่า สร้างกวนเฟยหยุนอย่าถมน้ำลายใส่คนอื่นแม้ว่าฉันจะรักายในฐานะชีวิตของใครก็ตาม แต่คนที่เมาเท่าก็รักายในฐานะชีวิตของคนเรา แต่ฉันกับมิตรภาพของบราเดอร์แดน หากมีวายชั้นดีหนึ่งพันขวดเขายังให้ไม่ได้ แม้แต่ขวดโหล เมื่อได้ยินเช่นนี้สร้างควรเฟยหยุนก็กรอกตาอย่างไม่เต็มใจในทันทีเท่าขี้เมานี่ขี้เหนียวจริงๆ ด้วยวัยชั้นดีเพียง 0.1เปอร์เซ็นต์จำเป็นต้องพูดไม่มีการต่อรองจากเขา วัยที่แท้จริงนั้นมีเอกลักษณ์และไม่มีใครเทียบได้ในโลกจำนวนแท่นบูชา 1,000 องค์อยู่ที่ไหน แดนคิงเฉิงก็ยิ้มด้วยสีหน้าเฉยเมยว่า ผีเท่าฉันรู้ว่าคุณติดเหล้าแต่ไม่ว่าคุณจะให้มันหรือไม่ต่อหน้าทุกคนขอหน้าฉันหนึ่งพันแท่นสำหรับแท่นบูชาเดียวเท่านั้น ชายชราอยู่ในใจคุณนั่งลง ไม่ไม่พี่แดนฉันเกรงว่าคุณจะเอาจริงเอาจังฉันอยากจะถามจริงๆวายซอสอิมมอร์เท่านี้ช่างโง่เขลาในการทอวายตลอดทั้งปี ราชาดาบทั้ง9มีคารมคมคายน้อยที่สุดและเรียบง่ายที่สุด มันบอกว่าหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีความน่าซื่อใจคดตอนนี้กำลังถูกล้อเลียนโดยคนสองคน มันเอาจริงเอาจังหม้อแห่งความอบอุ่นและความอ่อนโยนที่ฉันได้รับในครั้งนี้เป็นดินแดนแห่งความอบอุ่นและความอ่อนโยนที่หายากและยากที่ผู้คนจะเห็นด้วยดินแดนแห่งความอบอุ่นและความอ่อนโยนภาคใต้ แดนคิงเฉิงตะโกนทันทีโดยไม่คาดคิด คุณไปที่ครอบครัวมูรองเพื่อขอเครื่องดื่มมูรองลายหรือไม่ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ไวน์จะกลมกล่อมมาก รัฐทางใต้ร้อนและไวน์ที่ผลิตออกมาก็แรงต้องเป็นไวน์ชั้นดีมันเป็นของมู่หลงเลี่ยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเทียบได้จริงๆ แต่ แต่ในฐานะนายซอสคิงจริง ๆ แล้วฉันก็ไปที่บ้านของฝ่ายตรงข้ามเพื่อขอเครื่องดื่ม ถ้าไปหลี่จริงไม่รู้เรื่องนี้เพิ่มเสร็จแล้ว ในขณะนี้สร้างกวนเฟยหยุนก้าวเข้ามาทันทีหยอกล้อด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาชูวอ เมื่อเทียบกับท่าทางเงียบๆ อย่างกังวลวายซอสอิมมอร์เท่าดูประมา มันเรียกว่าอะไร ที่น่ารำคาญนั้นจ้องไปที่ปากของชายชราด้วยตาของเขาทุกวัน ถ้าบอกให้เขารู้จะหยุดคนแก่ไม่ได้เหรอ ถ้าเป็นพี่ก็เก็บความลับไว้เถอะอย่ามาแย่ฉัน ตกลงครึ่งการประชุมรับไป เมื่อมองดูการและกันแดนขิ้งเฉิงยิ้มทันทีและเอื้อมมือไปขอเครื่องดื่มจากเขา ไวซอสอิมมอร์เท่าอดไม่ได้ที่จะกระตุกไวซอสอิมมอร์เท่าเหลือบมองคนสองคนแล้วดูที่ขวดไวใต้เขา เขาดูอึดอัดและบีบปากแล้วพูดว่าขอเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหม ฉันมีหม้อเดียวเท่านั้นครึ่งหนึ่งมันมืดเกินไป เกือบครึ่งแล้วเรามืดแล้วฮิฮิฮิหลังจากมองหน้ากันทั้งสองก็เลิกคิ้วขึ้นทันทีและหัวเราะคิกคัก ใบหน้ายิ่งเศร้าโศกไวซอส อิมมอร์เท่าสัมผัสขวดน้ำเต้ารู้สึกหมดหนทาง ในขณะนั้นเปียโนไพเราะก็ดังขึ้นและเสียงที่ทำอะไรไม่ถูกดังขึ้นต่อหน้าทุกคนทันที AI ผู้ใหญ่สองซอส คิงได้โปรดอย่ารังแกคนซื่อสัตย์พวกมันกำลังตกอยู่ในอันตรายรัฐทางใต้ไม่ง่ายทำไมต้องมายุ่งกับนามสกุลต่างประเทศของเราราชาดาบต้องรื้อกันเอง มีแต่เสียงหัวเราะ ทุกคนมองไปที่มันทันทีโดยไม่คาดคิดแต่พวกเขาไม่เห็นที่ไหนเลยในมุมที่ไม่ไกลออกไปชายหนุ่มรูปงามที่มีใบหน้าเรียบๆและผมเป็นระยิบระยับกำลังลูบเปียโนอย่างเงียบๆโดยที่มุมปากของเขาม้วนขึ้นมีการเสียดสีอยู่เสมอหือฉินและราชาดาบเซหลิวมู่ไปเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยหรือ โดยไม่รู้ตัวไวซอสอิมมอร์เทลรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและเข้ามาหาเขาต่อหน้าเขาหัวเราะเสียงดัง มันดีกว่าสำหรับคุณรู้ดีว่ายุติธรรมไม่เหมือนกับทั้งสองคนที่จับได้ว่าชายชราจับเงินจากความโชคร้ายของใครบางคน ซึ่งน่ารำคาญจริงๆหึ่มหลิวมู่ไปยังคงเล่นเปียโนอยู่ขณะหัวเราะโดยไม่รู้ตัว และกล่าวอย่างสบายๆว่าดาบวายอมตะเจ้าช่างเป็นอะไรที่เยือกเย็นแต่เป็นเพียงเรื่องตลกฉันแค่เล่นตลกกับพวกเขาฮึกๆจริงๆ เธอเลิกคิ้วขึ้นและสร้างกวนเฟยหยุนอดไม่ได้ที่จะเยาะเย้ย แม้ว่านายซอสคิงจะไม่มีอะไรเหมือนกัน แต่นายกรัฐมนตรี ป่ายหลีมักจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน คุณเพิ่งแบ่งราชาดาบออกเป็นนามสกุลภายนอกและภายใน คุณต้องการที่จะกระตุ้นความไม่ลงรอยกัน อัญญประกาศคู่ สารภาพ ทันใดนั้นเปียโนที่อยู่ใต้มือของเขาก็หยุดนิ่ง และหลิวมู่ป่ายก็หยุดเล่นดวงตาเป็นประกายลึกลับและหัวเราะเบาๆว่า ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นแค่บอกความจริงเท่านั้นนายซอสคิงในหมู่พวกเขาตระกูลไบลี่มีห้าที่นั่งและอีกสี่ที่นั่งที่เหลือเป็นของเรารับรองได้ไหมว่าหากมีการตัดสินใจครั้งสำคัญใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเราเอง ทั้งสี่ที่นั่งจะไม่ร่วมมือกันปราบปรามเราเ้อเ้อเ้อ แม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติต่อนายซอสคิงอย่างเท่าเทียมกัน แต่การกระจายกำลังก็ต่างกันอีกด้านหนึ่งมีหมัดเหล็กแต่นี่คือจานทรายหลวมฉันชอบเปียโนดาบอมตะรับวาย ภาพวาดหนังสือแดนโอแดน พี่ชายเฟยหยุนหมกมุ่นอยู่กับอะไร เขาเขาเขา คิ้วสั่นเล็กน้อยและใบหน้าของทุกคนจมลงโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้ยินเรื่องนี้ พวกเขาทั้งหมดเข้าใจคำพูดของลิวมูไบใช่ผู้คนในตระกูลไบหลีมีความเป็นเอกฉันโดยธรรมชาติ แต่นามสกุลต่างประเทศสี่ของพวกเขาคือ ราชาดาบแตกต่างกันและมีความสนใจต่างกัน ด้วยวิธีนี้อีกฝ่ายจะเป็นหนึ่งในห้าคนแต่ที่นี่ก็อยู่กันคนละที่ถ้าจะมีความขัดแย้งกันในอนาคตที่นี่จะอันตรายเกินไปเพราะไม่ไว้ใจกัน เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ทั้งสี่คนก็มองหน้ากันและเริ่มสนใจเรื่องนี้ ราชาดาบฉินและเซคุณมีคำพูดนี้คุณต้องการดึงราชาดาบอีกสามตัวออกอย่างเปิดเผย และต่อต้านเผ่าไปลี่ของเราหรือไม่ฮองลอง ทันใดนั้นก็มีฟ้าร้องและการระเบิดและหันตัวใหญ่ที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยเนื้อ หลังของเสือและเอวของหมีก็ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนฟ้าร้องในดวงตาระเบิด และท่าทางที่ส่งเสียงร้องโหยหวนก็ระเบิดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ ออกอ หลิวมู่ไปรีตาลงเล็กน้อยมองลึกเข้าไปในเขาพูดเบาๆด้วยรอยยิ้ม ราชาดาบสายฟ้าที่น่าตกใจไบลี่ยูลีไอทำไมคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันพูดตอนนี้ ไม่ใช่ว่าฉันไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย ไม่สามารถเยาะเย้ยไบลี่ยูลีไอด้วยเสียงต่ำและอู้อี้กล่าวว่า โลกนี้เป็นครอบครัวไบลี่ของเราและครอบครัวไบลี่ของเราอยู่ในความดูแลราชาดาบมอบให้คุณเพื่อปกป้องครอบครัวไปหลีของเรา ถ้าจะพูดตรงๆก็คือคุณเป็นแค่ครอบครัวไบลี่ของเราเท่านั้นเป็นเพียงผู้พิทักษ์ระดับสูงแม้ว่าผลประโยชน์จะขัดแย้งกับครอบครัวไบลี่ของเราจริงๆ มันก็สมเหตุสมผลที่จะหลีกทางใช่ไหม ใบหน้าของเขาอดไม่ได้ที่จะสั่นเทา ทุกคนได้ยินสิ่งนี้มันเป็นผิวที่มืดมนน่าเกลียดไวซอสอิมมอร์เท่าผู้ซึ่งไม่มีใครโต้แย้งในโลกนี้ได้เสมอช่วยไม่ได้ในขณะนี้กล่าวอย่างเย็นชา ถ้าอย่างนั้นถ้าชายชราสนใจวยชั้นยอดและต้องการหามันคุณไบลี่คนในครอบครัวฉันอยากต่อสู้เพื่อวยด้วยวยจะไปหาใคร ใครเป็นเจ้าของโลกใครเป็นเจ้าของมันโดยธรรมชาติ ไบลี่ยูรีไอทำเพลงเบาๆในขณะที่มองเขาอย่างเย็นชา ดาบวายอมตะดูไม่พอใจ วายนั่นเป็นชีวิตของชายชรา ถ้าอย่างนั้นขอให้วายซอสอิมมอร์เท่าตาย คุณพูดอะไร ชน ด้วยเสียงอันดังท่าทางสง่างามอันทรงพลังก็ปรากฏขึ้นในทันที ผมของวายซอสอิมมอร์เท่าลุกขึ้นด้วยความโกรธแผดเสียงดังจ้องมาที่เขาอย่างดุเดือดและป่ายหลี่ยูเล่ยอก็ยิ้มอย่างเย็นชาแข่งขันกัน เมื่อเห็นฉากนี้หลิวมู่ไป่ก็เล่นในลักษณะสง่างามเพื่อช่วยวายซอสอิมมอร์เทาทันใดนั้นราชาดาบทั้งสองมีมารยาทที่สง่างามรวมกันเป็นหนึ่งเดียว และท่าทางที่สง่างามของไบลี่ยูลีไอก็ถูกครอบงามอย่างฉับพลัน แต่ในขณะนี้เงาทั้งสี่ของชัวชัวชัวแอร์วกผ่านและในที่สุดนายซอสคิงก็มาถึงที่ทันเดอร์คลายพาวินเลียนพ่อบ้านราชาปีศาจจั่วฟานตอนที่ 973 ครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุด พ่อบ้านราชาปีศาจจั่วฟานตอนที่ 973 หงหลงหลง ราวกับสวรรค์และโลกกำลังจะถูกบทขยี้ท่วงท่าอันโออาของราชาดาบผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าองค์รวมกันเป็นหนึ่งก่อตัวเป็นแรงกดดันให้ทำลายสวรรค์และดับดินทันที ตรงไปยังไวซอสอิมมอร์เท่าสองคนดังนั้นสองคนในทันทีลมหายใจซบเซาและเขาไม่สามารถช่วยสนับสนุนสามขั้นตอนติดต่อกันได้ เมื่อเห็นสิ่งนี้แดนคิ้งเฉิงทั้งสองก็มองหน้ากันและปล่อยท่าทางอันสง่างามของพวกเขาไปพร้อม ๆ กันเพื่อช่วยไวซอสอิมมอร์เทลทั้งสอง นอกจากนี้ในซอสสตาร์เอ็มพายนี้เป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเขาที่จะได้รับความไว้วางใจหากพวกเขาไม่รวมตัวกันต่อสู้เพื่อดินแดน พวกเขาก็ไม่มีสิทธิที่จะพูดในอนาคต ชื่อของนายซอสคิงเป็นเพียงการแสดง ชน มีอีกสองคนที่เข้าร่วมกลุ่มต่อสู้ฝ่ายหนึ่งสี่คนและอีกห้าคนอยู่อีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นจุดจบในทันทีทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันและเปรียบเทียบกัน แต่ก็ไม่มีใครล้นหลามมีเพียงท่าทางที่สง่างามไม่สิ้นสุดเท่านั้นที่กระแทกเข้ากับทันเดอร์คลายพาวินเลียนอย่างดุเดือดเขย่ายอดภูเขาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง เมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ ผู้คุมกอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงด้วยความตกใจ ใบหน้าของพวกเขาซีดเซียวและเป็นการยากที่จะฟื้นฟูความสงบและความสงบก่อนหน้านี้ แม้ว่าพวกเขาจะเป็นออริจินรีเทิร์นพิกเอ็กเปิดพวกเขาจะพูดถึงนายซอสอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างไรคิง ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญผู้ยิ่งใหญ่ 9 คนกำลังต่อสู้เพื่อแนวหน้าแต่พวกเขาทำได้เพียงจ้องมองด้านข้าง และในขณะเดียวกันก็ตกใจและหยุดถอยหลังไม่ได้และพวกเขาไม่สามารถหยุดมันได้ นับแต่นั้นมาทั้งสองฝ่ายก็พาดพิงถึงกัน ไม่มีใครทำอะไรได้ผิวพรรณของทุกคอนมีสง่าผ่าเผยอย่างยิ่ง และผู้ที่ไปถึง 100 บอดี้การ์ดก็ยิ่งหวาดกลัวเพราะกลัวปลาจะทำร้าย ยอดเขาสั่นสะเทือนตลอดเวลาท้องฟ้าคำรามอย่างไม่รู้จบและยอดภูเขาทั้งหมดดูเหมือนจะแตกเป็นเสียงเสียงด้วยวิธีนี้เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมง และในที่สุดเกล็ดแห่งชัยชนะก็เริ่มแสดงสัญญาณของมัน แม้ว่าความแข็งแกร่งของนายซอสคิงจะเทียบเคียงได้แต่ไม่ว่าอย่างไรวายซอสอิมมอร์เทลราชาดาบต่างประเทศสี่นามสกุลมีเพียงสี่คนที่นี่ในตอนแรกไม่มีความพยายามอาจไม่มีอะไรแต่ทางตันนั้นยาวนานหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความมั่นใจจะอ่อนแอเล็กน้อยจากนั้นราชาดาบใหญ่ทั้งห้าของไบลี่ซีหลานก็ยึดครองทันทีและลักษณะอันทรงพลังก็เริ่มกดลงไปดาบวายอมตะสี่คน เมื่อเห็นเช่นนี้ใบหน้าของทั้งสี่คนในวายซอส อิมมอร์เทลก็เคร่งขรึมยิ่งขึ้นและเสียงหญิงสาวสวยก็หัวเราะออกมา ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเสียเปรียบกับ4าเจ้ากล้าที่จะต่อสู้จริง ๆ ตอนนี้ฉันคิดว่าถอนตัวแต่มันสายเกินไปแล้ว ไปหลี่อยู่หอยู่เจ้ามีดีอะไร พึ่งพิงจำนวนคนไม่ได้หรือไง มีชายชราคนหนึ่งที่ต่อต้านคุณ เมื่อได้ยิน เช่นนี้ ดาบวายอมตะก็โกรธจัดตะโกนเสียงดัง เขาถมน้ำลายใส่เขาอย่างน่ารักไปหลี่ยูยูเต็มไปด้วยดอกพีชและหัวเราะอย่างสนุกสนาน ผู้เท่าผู้มีกลิ่นเหม็นคุณผู้หญิงคนนี้ไม่มีเจตนาที่จะคบหากับท่านฮึมฮึมฮึมคุณหนูเหรอ สาวแก่ อย่างไรก็ตามทันทีที่เธอพูดแบบนี้เธอก็ระเบิดเสียงหัวเราะดวงตาของสร้างกวนเฟยหยุนเป็นประกายจางๆ และพูดอย่างแผ่วเบาว่าตระกูลไปลี่เหมือนกับผู้อาวุโสกระบี่ไร้ปราบกระบี่ไร้พ่ายแก่บรรพบุรุษผู้อาวุโสไปลี่ยูเทียนน่าจะใกล้ถึงชีวิตแล้วมันคือหนึ่งหมื่นปีคุณกล้าเรียกตัวเองว่านางสาวคนนี้ เขาเขาเขาควรจะเป็นหญิงชราหรือหญิงชรา และนางก็เหมือนเสือโคร่งหญิงชราที่ไม่มีใครต้องการ รูม่านตาอดไม่ได้ที่จะหดตัวไบลี่ยูยูโกรธทันทีและตะโกน ใครบอกว่าคุณไบลี่ยูยูคนนี้มาจากราชวงศ์ในบรรดาคนตระกูลไบลี่มหาอำนาจทั้งหมดที่ได้รับเกียรติในฐานะราชาดาบ ฉันจะได้รับตำแหน่งราชวงศ์จากบรรพบุรุษผู้เฒ่า และฉันสอดคล้องกับท้องฟ้าคุณรู้อะไรไหมฮึกล้าที่จะดูถูกคุณผู้หญิงคนนี้เสี่ยงตาย เจตนาฆ่าที่เปลือยเปล่าฉายแววในดวงตาของเขาใบลี่อยู่ๆปล่อยแสงเย็นในมือของเขาทันทีและดาบฉีที่ถือสายฟ้าสีเงินก็ชี้ไปที่สร้างกวนเฟยหยุนหืมสาวน้อยราชาองค์นี้ยังกลัวว่าคุณจะไม่ประสบความสำเร็จ โดยไม่รู้ว่าเขายิ้มอย่างเย็นชา สร้างกวนเฟยหยุนก็ไม่กลัวเช่นกันด้วยสองนิ้วชิดกันเขาสะบัดไปข้างหน้าและแนวของพลังงานกระบี่ทยานสวรรค์ก็กวาดไปในอากาศโจมตีไปหลี่ยู่อยู่อย่างดูเดือด ปัง เกิดเสียงดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าและผืนดิน ยอดภูเขาทั้งลูกก็สั่นสะท้านด้วยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้ กลิ้งลงมาตามโขดหินกลิ้งหงยาวจากภูเขาตรงดิ่งลงสู่กระแสน้ำลึก และลมปราณระหว่างสวรรค์และโลกแน่นมาก ดูเหมือนว่าจะฉีกขาดได้ตลอดเวลา เมื่อเห็นเช่นนี้ยามเหล่านั้นก็น่าซีดด้วยความตกใจมากยิ่งขึ้นไปอีก และราชากระบี่ที่เหลือก็ขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้ ท้ายที่สุดพวกเขาเพิ่งแข่งขันกันอย่างสง่างามมาก่อน และแบ่งออกเท่านั้นพวกเขาไม่ได้ทำจริง ๆ แต่พวกเขากำลังต่อสู้กันจริง ๆ เมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งอันน่าสะพรึงกลัวของนายซอสคิงการต่อสู้ระหว่างพวกเขาจึงไม่เกิดขึ้นง่าย ๆ มิฉะนั้นจะไม่ทราบผลลัพธ์ชีวิตและความตายเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ หากมีอะไรผิดพลาดถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อย่างแน่นอน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษเก่าไบลี่ยูเชียนหรือนายกรัฐมนตรีไบลี่จริงเว่ยพวกเขาทั้งหมดถูกห้ามอย่างชัดแจ้งในการต่อสู้ส่วนตัวของนายซอสคิง ไม่เช่นนั้นการลงโทษที่รุนแรงจะมีความจำเป็นแต่วันนี้ทัวแสงเย็นครั้งที่สองเกิดขึ้นอีกครั้งไบลี่ยูยูจ้องไปที่สร้างกวนเฟยหยุนอย่างดุเดือดกัดฟันพูดว่า ให้ตายเถอะสร้างกวนเฟยหยุนวันนี้ป้าใหญ่ต้องฆ่าคุณ มาเลยถ้าคุณมีความสามารถหึ่ม ด้วยรอยยิ้มที่ดูถูกสร้างกวนเฟยหยุนไม่กลัวเลยพลังงานกระบี่ทยานสวรรค์พร้อมแล้ว อย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะต่อสู้ต่อไปปราณดาบทั้งสองยังไม่ถูกส่งออกไปอีก และเสียงตะโกนดังก้องในทันใด หยุดในฐานะราชาดาบทั้ง9คุณสามารถทำมันได้ตามต้องการต่อหน้าทันเดอร์คลายพาวินเลียนในสมัยโบราณบรรพบุรุษ ปรัชนีอัญญประกาศคู่ ทุกคนหันไปมองอย่างกระทันหัน แต่พวกเขาเห็นเงาสองเงาเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าช้าพวกเขาอดไม่ได้ที่จะละทิ้งท่าทีโออาสง่างามและก้มตัวลง กราบทูลฝ่าบาทกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี มีคนสองคนมาคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีป่ายหลี่จิงเหมยและอีกคนเป็นวัยกลางคนหล่อเหลาและสูง และในคู่ของลูกศิษย์ที่ดูอ่อนโยนมีความเยือกเย็นว่าเป็นบางครั้ง แต่มันคือซอสสตาร์เอ็มพายราชาป่ายหลีจิงซีอย่างไม่ต้องสงสัย ข้างหลังพวกเขามีเด็กสิบคนเดินเข้ามาและตามไป หัวหน้าเป็นเด็กผู้ชายที่หล่อเหลา แต่ในวัย 20 ต้นต้นแม้ว่าเขาจะยังเด็กแต่เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของออริจินรีเทิร์นเรียวอยู่แล้วด้วยศักยภาพดังกล่าวผู้คอนอดไม่ได้ที่จะแอบกลั้นไว้ คนหนุ่มสาวทั้ง9ที่อยู่เบื้องหลังเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเหนือขอบเขตวิญญาณฟิวชั่น5ชั้น และพวกเขาทั้งหมดยังเด็กและมีแนวโน้ม เมื่อเห็นทั้งหมดนี้สร้างกวนเฟยหยุนและคนอื่นๆ ก็ใจสั่นในเวลาเดียวกัน พวกเขามองหน้ากันและอดไม่ได้ที่จะจมลง เผ่าไปลี่นี้มีความสามารถจริงๆ และเขาสมควรที่จะเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งที่สุดในโลก พวกเขารู้อยู่ในใจว่าในบรรดาเด็กสิบคน หัวหน้าคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารทั้งพลเรือนและทหารด้วยศักยภาพของเขาที่จะมาสู่ออริจินรีเทิร์นเรียวได้มากอย่างน้อยเขาก็จะเป็นความแข็งแกร่งของนายซอสคิงในอนาคต ส่วนหนุ่มๆอีก 9 คนล้วนมีความโดดเด่นและมีโอกาสได้รับฉายาว่านายซอสคิง ปัจจุบันมีตระกูลไบลี่ 5 ตระกูลในนายซอสคิงและจะมีมากขึ้นในอนาคตหากเป็นเช่นนี้ไบลี่สีหลานจะยังคงแข็งแกร่งและยากสำหรับเขาที่จะตั้งหลักกับนามสกุลซอสคิงของเขาเมื่อขุมพลังของเผ่าไบลี่ถึงระดับหนึ่ง ราชาดาบต่างประเทศของพวกเขาจะสามารถเตะออกจากเวทีประวัติศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งก็ไม่ใช่สัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตามพวกเขาช่วยไม่ได้เพราะความเจริญรุ่งเรืองของเผ่าป่ายหลีนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นความอยู่รอดของระบบที่เหมาะสมที่สุด ที่สร้างอาณาจักรอันทรงพลังนี้ขึ้นมา ครอบครัวที่บิดเบือน นับตั้งแต่การก่อตั้งตระกูลผู้นับถือดาบไร้พ่ายมันก็ได้ดำเนินการตามสถานะของโรงไฟฟ้ามาโดยตลอดเด็กและหลานแต่ละรุ่นได้รับการคัดเลือกในระดับต่างๆ สำหรับผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จไบลี่ยูเชียนจะแจกจ่ายดินแดนชายแดนโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย และเป็นการยากที่จะเข้าสู่ใจกลางของอิมพีเรียลแคปิตอลไม่ใช่ทุกราชวงศ์จะมีอำนาจ หากมกุฎราชกุมารไม่ใช่อาวุธก็จะถูกโยนโดยตรงไปยังเมืองที่เสื่อมโทรมในฐานะเจ้าเมืองที่ยากจน ไม่น่าแปลกใจเลยที่ไม่มีบัลลังก์หรือแม้แต่สืบราชบัลลังก์คนรุ่นต่อๆ มายังคงน่าผิดหวังดังนั้นมันอาจจะลดลงหนึ่งพันจากในฤดูใบไม้ร่วงครั้งเดียวและกลายเป็นขอทาน และพวกเผ่าในดินแดนชายแดนจะได้รับการฝึกฝนในเมืองหลวงหากมีคนที่มีความสามารถและบางคนถึงกับกลายเป็นจักรพรรดิโดยตรง นี่เป็นเพียงประโยคจากดาบไร้พ่าย อาณาจักรทั้งหมดอยู่รอบๆบบรรพบุรุษผู้เท่าผู้นี้คำพูดของเขาเป็นของสุพรีม อย่างไรก็ตามเป็นเพราะเหตุนี้จึงไม่มีการสืบทอดใดๆ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอาณาจักรก็มีอำนาจในปัจจุบัน เนื่องจากการแข่งขันภายในตระกูลไบลี่นั้นดุเดือดมากความธรรมดาจึงหายาก เช่นเดียวกับไบลี่จิงยูมันเป็นเรื่องแปลก ตราบใดที่พวกเขาทำงานอย่างหนักผู้รู้หนังสือสองคนเช่นไบลี่จิงเว่ยและไบลี่จิงชีที่ยากจะบรรลุก็จะมีความสามารถดังนั้นหนึ่ง ในนั้นคือตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีและอีกคนเป็นจักรพรรดิทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณบรรพบุรุษเก่าสำหรับกลยุทธ์ผสมผสานของเขาในการลดพรสวรรค์ ดังนั้นตั้งแต่สองคนนี้เข้ามามีอำนาจ พวกเขาก็ได้ปกครองประเทศด้วยสิ่งนี้ และจักรวรรดิก็กลายเป็นยุครุ่งเรือง ระบบดังกล่าวถ้าอยู่ในอาณาจักรอื่นๆ คงจะน่าเหลือเชื่อเพราะมันคงจะวุ่นวายแต่ที่นี่มันถูกใช้มาตลอดและไม่มีใครกล้าหักล้างมันเพียงเพราะว่าผู้อาวุโสของบรรพบุรุษกล่าวไปหลีอยู่เทียนนั้นแข็งแกร่งนี้รับประกัน ไปหลีจิงเมื่ยค่อยๆ เข้ามาหาพวกเขาและชำเลืองมองทั้งสองข้างอย่างเย็นชาว่า เกิดอะไรขึ้นเจ้าควรชี้แจงให้กระจ่างไม่เช่นนั้นเจ้าจะได้เห็นบรรพบุรุษเก่าอีกสักครู่เจ้าควรพูดความจริง ท่านนายกรัฐมนตรีเขา เขาทำให้ข้าอับอาย ไปหลี่หยูหยุนชี้อย่างดุเดือดไปที่สร้างกวนเฟยหยุนพูดอย่างขมขื่นฉันอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างเย็นชา ชางกวนเฟยหยุนพูดอย่างเฉยเมย ท่านนายกรัฐมนตรีคุณพูดเสมอว่าราชาดาบทั้ง9ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่วันนี้สมาชิกตระกูลไปหลี่ทั้ง5ดูเหมือนจะไม่แยแสกับราชาดาบต่างประเทศทั้ง4ของเรา สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงหรือ สบัดไบลี่จิงเม่ยมองลึกลงไปที่ราชาดาบทั้งห้าของตระกูลไบลี่และพูดอย่างเย็นชา ราชาดาบทั้งห้าราชาดาบทั้งสี่ได้รับเชิญจากบรรพบุรุษเก่าให้ทำงานให้กับจักรวรรดิ เป็นอำนาจนั้นแคบและไม่สามารถควบคุมกิจการของราชาดาบได้ แต่หลังจากที่คุณพบบรรพชนผู้แก่แล้ว โปรดรายงานด้วยตนเองและดูว่าบรรพบุรุษผู้เท่าจะตัดสินใจอย่างไร ร่างกายอดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้าน ราชาดาบทั้งห้าหน้าซีดด้วยความตกใจพร้อมๆกันไบลี่ยูลีไออดไม่ได้ที่จะกำหมัดอย่างใจจดใจจ่อแล้วพูดว่า ท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้มันกระทันหันได้โปรดอย่าปล่อยให้บรรพบุรุษเก่า อย่าให้ชายชราทำอะไร อย่างไรก็ตามก่อนที่เสียงของเขาจะเงียบลงเสียงของวัยชราซึ่งเต็มไปด้วยพลังเสียงก้องในหูของทุกคนในทันที พร้อมกับเสียงฟ้าร้องดังสนั่นเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นหยุดสั่นไม่ได้โดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวสั่น บรรพบุรุษเก่าแก่ของซอสตาเอ็มพายผู้ควบคุมตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในห้ารัฐปรมาจารย์ดาบไร้พ่ายไปหลี่ยูเทียนออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พ่อบ้านราชาปีศาจจั่วฟานตอนที่ 974 ศักดิ์ศรีของดาบไร้พ่าย พ่อบ้านราชาปีศาจจั่วฟานตอนที่ 974 ควบคู่ไปกับเสียงกึกก้องท่าทางสง่างามที่สวรรค์และโลกสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนที่อยู่ที่นี่คือชายชราคราวขาวสูง9ฟุตที่มีรูปร่างแข็งแรงผิดปกติ ดวงตาเหมือนระฆังทองแดงขนสีขาวและหิมะรอยย่นเหมือนมีดกับขวานดวงตาเหมือนมีดกับขวานดวงตาวาววับด้วยฟ้าร้องสีม่วงเป็นครั้งคราว พวกเขาเฉียบคมและดูเหมือนจะตรงเข้าไปในหัวใจของผู้คน หลังจากนั้นใจฉันก็สั่นราวกับว่ามีดาบที่คอของพวกเขาเหงื่อที่เย็นเยือกไหลออกมาโดยไม่ตั้งใจ ชน เสียงดังปังดาบยาวที่จู่ๆ ก็ปรากฏขึ้นจากสายฟ้าสีม่วงก็นอนลงบนพื้นทันทีทำให้เกิดเสียงกริ่งแสงอันเยือกเย็นบนดาบนั้นเต็มไปด้วยออร่าการฆ่าอย่างเคร่งขรึม เหมือนกับเคียวแห่งเทพมรณะที่สามารถเก็บเกี่ยวโลกได้ ชีวิตของใคร อาวุธศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐส่วนกลาง ดาบพรากจากสวรรค์เหลือกตาสั่นเล็กน้อยทุกคนมองไปที่ดาบอย่างระมัดระวัง จากนั้นจึงโค้งคำนับชายชราพร้อมๆกันและกล่าวด้วยความชื่นชมยินดี ผู้ใต้บังคับบัญชากราบไหว้บรรพบุรุษผู้เท่า ยินดีต้อนรับบรรพบุรุษผู้เท่าออกจากจารีตประเพณี เกิดอะไรขึ้นที่นี่เมื่อกี้ชายชรารู้แล้วในทันเดอร์คลายพาวินเลียน และเขาไม่ต้องการพูดอะไรแต่เขาไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีก เข้าใจไหม ฉันคลิกพยักหน้าเบาๆใบหน้าของปายหลี่อยู่เทียนไม่แยแสไม่มีแววตาใดๆเลย ราวกับว่าหนึ่งหมื่นสิ่งของไม่ค้างอยู่ในอ้อมแขนของฉัน ฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นเฉยๆไม่ได้ซีเรียสอะไรทว่าเพียงคำสั้นๆนี้เต็มไปด้วยคำสั่งที่มีอาจล่วงละเมิดได้ ราวกับพรหมลิขิตแล้วทุกคนไม่อาจต้านทานและต้องเชื่อฟังมีเช่นนั้นก็คือการเดินไปบนทางฟ้าท้าฟ้าแล้วจะย่อมตายโดยไม่มีที่ฝังศพ นายซอสคิงไม่กล้าที่จะดูถูกและพวกเขาก็ก้มศีรษะโดยเฉพาะไบลี่ยูรีไอที่ก้มศีรษะลงลึกๆหยดลงบนหัวของเขาทีละหยดและหัวใจของเขาก็สั่นเทา เมื่อสร้างกวนเฟยหยุนเห็นสิ่งนี้ เขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างลับๆเผยให้เห็นร่องรอยขององค์การดูหมิ่น จากนั้นฉินและราชาดาบเซหลิวมู่ไปดวงตาก็วาววับและมุมปากก็ฉายแสงโค้งที่มองเห็นได้จังๆราวกับว่ามีบางอย่างที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามขณะรอให้รอยยิ้มจางหายไปเสียงที่เย็นชาของปายหลี่หยูเทียนก็ดังขึ้นอีกครั้ง สิ่งที่ชายชราพูดในวันนี้ไม่ใช่แค่กับครอบครัวของเขาเท่านั้น ราชาดาบอีกสี่คนที่เหลือชายชรากล่าวว่าปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพและได้โปรดทำเพื่อตัวเอง อย่าทำสิ่งใดที่ไม่ธรรมดาที่จะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะที่เขาพูดไปหลียูเทียนไม่ได้ส่งเสียงใด ๆ แต่ดวงตาของเขาเหลือบไปมองไปด้านข้างราวกับแสงสายฟ้าแลบว่าไปในทันใด ก่อนที่ทุกคนจะสังเกตเห็นมันก็ยิงไปที่หลิวมู่ไปร่างกายอดตกใจไม่ได้หลิวมู่ไปตกใจจากนั้นเหงื่อเย็นและชายต่างชาติอีกสามคนที่ชื่อซอสคิงเขากราบลงด้วยความเคารพและพูดว่าฉันปฏิบัติตามคำสั่งของบรรพบุรุษผู้เฒ่า ลูกน้องของฉันเข้าใจ เอาละทุกคนเข้าใจแล้ว ดวงตาของเขาหรีลงเล็กน้อยผิวของไบลี่ยูเชียนยังคงแบนไม่แยแสจากนั้นจึงหันไปหาไบลี่จิงเว่ยและไบลี่จิงชีสองฮัมเมนจักกรพัรดนายกรัฐมนตรีพวกคุณมาช้าเกิดอะไรขึ้น หลังจากโค้งคำนับอย่างลึกกล้ามใบลี่จริงที่กล่าวอย่างแผ่วเบา การรายงานบรรพบุรุษกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีคัดลอกหอการค้าทะเลและแม่น้ำเมื่อสองสามวันก่อนและจับกลุ่มกลุ่มองค์ประกอบที่ไร้ยังอาย วันนี้พวกเขาถูกคารมานถึงขีดสุดเตือน อื่นๆจากตัวอย่างที่ไม่ดีผมกับนายกรัฐมนตรีจึงไปควบคุมการประหารพร้อมกับขุนนางและขุนนาง เราก็ประมาทไปหน่อยโปรดยกโทษให้ฉันจากบรรพบุรุษผู้เท่า อะไรนะการลงโทษสวรรค์ เหลือกตาอดไม่ได้ที่จะสั่นไหวหลิวมู่ไปได้ยินสี่คำนี้ร่างกายของเขาขยับเล็กน้อยหัวใจของเขาจมลงโดยไม่รู้ตัวหมัดของเขากำแน่นอย่างควบคุมไม่ได้ แต่เขากัดฟันและรั้งมันไว้อีกครั้งโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆบทลงโทษสวรรค์ ด้วยการขมวดคิ้วเบลลี่ยูเชียนดูเหมือนจะสับสนเล็กน้อย หอการค้าทะเลและแม่น้ำได้รับการจัดตั้งขึ้นในจักรวรรดิเป็นเวลา 1,000 ปี และได้มีส่วนสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิอย่างไม่ลบเลือนฉันจำได้ว่าเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วทั้งสี่รัฐมีอิทธิพลอย่างมากต่อจักรวรรดิเป็นหอการค้าทะเลและแม่น้ำที่เปิดช่องว่างนี้สำหรับการห้ามทำเหมืองเพื่อบรรเทาความต้องการเร่งด่วนของจักรวรรดิพวกเขาทำอะไร ไม่ต้องพูดถึงการปล้นสะดมและการทำลายล้าง แต่ยังต้องใช้การลงโทษที่รุนแรงเพื่อขัดขวางโลกนี้ด้วยไปหลีจิงเมื่อยโค้งคำนับและกล่าวว่า รายงานบรรพบุรุษเก่าฉันจะทำเช่นนี้ ขณะพูดไบลี่จิงเมื่อยอธิบายหินวิญญาณอสูรอย่างเต็มที่ หลังจากได้ยินกระบวนการพัฒนาทั้งหมดไบลี่ยูเชียนคิดเกี่ยวกับมันเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมา มีเพียงขุนนางหลายสิบคนที่เสียชีวิต ทุกคนโลภมากและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของหอการค้าทะเลและแม่น้ำเทียนจิการลงโทษหนักจริงๆ แต่จริงเว้ยคุงมีเหตุผลในการทำสิ่งต่างๆ เสมอในตอนนี้ที่เจ้าทำเช่นนี้มันจะต้องมีเหตุผลอื่น ผู้เท่ามิงเจียนแค่นั้นแหละ มุมปากของเขาขดตัวเป็นแนวโค้งอย่างมั่นใจไบลี่จิงเมื่อยโค้งคำนับดวงตาของเขาแหลมคมและพูดอย่างตื่นเต้นว่า การรายงานบรรพบุรุษเก่าจิงเมื่อยรู้สึกว่าถึงเวลาที่ซอสตาเอ็มพายของเราจะรวม 5 รัฐได้มาถึงแล้วและเราสามารถเริ่มการต่อสู้ได้่ทิศทางในเวลานั้นหอ การค้าทะเลและแม่น้ำจะเชื่อมต่อ5รัฐมันจะไม่เป็นช่องทางธุรกิจสำหรับอาณาจักรของเราอีกต่อไปอาณาจักรของเราจะถูกกิน1,000แผลและ 100 รูทำ าให้ศัตรูสามารถฉวยโอกาสได้หลุมยิ่งมากยิ่งเป็นหลุมขนาดใหญ่ ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงต้องการใช้โอกาสนี้ในการขุดบริษัทการค้าอย่างทั่วถึง ล้อมอาณาจักรไว้ในถังจริงๆ และก้าวขึ้นไปบนภูเขาและแม่น้ำร่วมกันเพื่อทำให้สาเหตุอันยิ่งใหญ่ขององค์การรวมเป็นหนึ่งเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ขมวดคิ้วและตกตะลึง พวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าไบลี่จริงเมื่อกระตือรือร้นที่จะส่งกองกำลังไปยังสี่รัฐในไม่ช้านี้ท้ายที่สุดแล้วนายซอสคิงเหล่านี้เพิ่งรวมตัวกันและพวกเขามักจะสบายสบายและคุ้นเคยกับมันทันใดนั้น พวกเขากำลังจะทำสงครามกับสี่รัฐ แต่พวกเขาก็ไม่ทันระวังตัว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาสามารถมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจกระทันหันนี้จะมีผล เมื่อมองดูเขาอย่างลึกซึ้งไปหลี่ยูเทียนยังคงไม่มีแววตาที่ผันผวนทว่าเพียงกล่าวอย่างแผ่วเบาว่า คุณแน่ใจหรือ แน่นอนก่อนที่เราจะส่งกองกำลังไปยังสี่รัฐมันยากที่จะบรรลุผลที่สำคัญเป็นเพราะกองกำลังไม่เพียงพอและกำลังไม่เพียงพอหนึ่งรัฐถูกฆ่าตายและสามรัฐได้รับการช่วยเหลือ สิ่งนี้ทำให้เราดูแลยากและต้องกลับไปปกป้องตัวเอง มุมปากยกขึ้นเล็กน้อยดวงตาของไบลี่จิงเว่ยมองดูแปลกๆแต่คราวนี้ต่างไปจากเดิมมีนายซอสคิงบรรพบุรุษเก่าออกไปแล้วและทหารก็แข็งแกร่งและแข็งแกร่ง แม้ว่าการต่อสู้จะสี่ด้านแต่เราก็ยังถูกบทขยี้และเราจะไม่ปล่อยให้พวกเขามีโอกาสเข้าร่วมกองกำลัง ดังนั้นฉันคิดว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราซอสตาเอ็มพายกว่าหนึ่งหมื่นปี ไม่ว่าจะยากแค่ไหนที่จะได้พบ ถ้าเราพลาดไปนานๆ ทั้งสี่รัฐจะมีวิธีจัดการกับระบบซอสคิงของเราเกรงว่าจะมีสาขาเพิ่มขึ้นในระยะสั้นมีความฝันมากมายในตอนกลางคืน ช่างเป็นไบลี่จริงเมื่อการยิงที่รวดเร็วและแม่นยำจริง ๆ ไม่มีความสับสนราชาดาบทั้ง9เพิ่งพร้อมพวกเขาส่งกองทหารและเกณฑ์ทหารไปอย่างไม่อดทน เป็นคนที่ดุร้ายจริงๆ มีแสงระยิบระยับในดวงตาและทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ตกตะลึง มองดูเขาอย่างลึกซึ้งและครุ่นคิดอย่างลับๆไปหลี่ยูเทียนไตรตรองเล็กน้อย จากนั้นมองไปทางไปหลี่จิงซีและกล่าวว่า ท่านคือจักรพรรดิคุณคิดอย่างไรกับข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี ในการรายงานบรรพบุรุษผู้เท่าจริงเมื่อได้แสดงความกล้าหาญอยู่เสมอ มีสติปัญญาที่ไม่ธรรมดาซึ่งเทียบไม่ได้ในโลก ในราชบัลลังก์เพียงผู้เดียวทั้งหมดที่เขาทำได้คือเป็นผู้รักษาประตูในแผนการที่กระตือรือร้นเพื่อความสำเร็จ นั่นคือทั้งหมดเกรงว่าเขาจะวิตกกังวลเกินไปและทำผิดพลาดไปหลี่จิงซียิ้มอย่างเฉยเมย อย่างไรก็ตามหลังจากสามวันสามคืนฉันถูกเขาเกลี้ยกล่อม ถึงแม้ว่าแผนนี้จะค่อนข้างเร่งรีบ แต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันสำหรับเรารีบร้อนและสำหรับส่วนที่เหลือ ทั้งสี่รัฐก็เหมือนกันผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดจะต้องได้รับ ดังนั้นหากฉันอนุมัติแผนนี้จากกระวัดก็จะสามารถส่งกองกำลังไปสู้กับสายฟ้าแลบได้ เมื่อจ้องมองไปที่ทั้งสองคนอย่างใกล้ชิด ไปหลี่ยูเทียนพยักหน้าเล็กน้อย ในเมื่อทุกคนเห็นด้วยชายชราก็ไม่มีอะไรจะพูดทำมันซะ เมื่อได้ยินดังนั้นทั้งสองก็โค้งคำนับและยิ้มพร้อมกัน เมื่อเห็นจักรพรรดิองค์นี้เติมเต็มซึ่งกันและกันราชาดาบทั้งเก้าก็มองหน้ากันและอดไม่ได้ที่จะชื่นชมอย่างลับๆแต่พวกเขาไม่ได้ชื่นชมว่าแผนนี้ซับซ้อนเพียงใด แต่ชื่นชมการใช้ประโยชน์ของบรรพบุรุษผู้เฒ่า ในอาณาจักรที่ปิดล้อมโดยบรรพบุรุษเก่า พลังของจักรพรรดิถูกจำกัดอย่างมาก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้หมัดเหล็ก กุญแจสำคัญคือการสามารถอดทนต่อผู้คนและตัดสินสถานการณ์ ระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายค้านกิจการของนายกรัฐมนตรีเป็นมากกว่าจักรพรรดิ ดังนั้นในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มักมีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ปกครองประเทศ คนอย่างไบลี่จิงเว่ยและเนื่องจากพวกเขาเป็นพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยม จึงมีบางครั้งที่พวกเขายิงพยองง่ายต่อการเคลื่อนดาบด้วยการตีด้านข้าง โดยพลการ ดังนั้นอำนาจของจักรพรรดิจึงไม่ใช่เพื่อปกครองประเทศ แต่เพื่อจำกัดอำนาจของนายกรัฐมนตรี จากนั้นที่นั่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะภูเขาลูกเดียวไม่สามารถแบ่งเสือสองตัวได้ หากสองพรสวรรค์มาบรรจบกันผู้รู้หนังสือจะไม่สอดคล้องกันและก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีคนธรรมดาเพื่อบรรเทาความสามารถของนายกรัฐมนตรี ความธรรมดาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความธรรมดา แต่หลักคำสอนของข้าเฉลี่ยนั่นคือคนชอบปายหลี่จิง ซือเมื่อสมองของปายหลี่จิงเหมยร้อน ให้เทอ่างน้ำเย็นใส่เขาทันเวลาเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติ ดังนั้นในเวลานี้ไบลี่จิงชีจักกรพรรดิแห่งซอสสตาร์เอ็มพายไม่ใช่คนที่สั่งสอนแม่น้ำและภูเขาแต่เป็นเหมือนฤาษีที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังและควบคุมสถานการณ์โดยรวม เขามักจะละเลยเรื่องการเมือง แต่ที่ช่วงเวลาวิกฤตเขามักจะทำให้สถานการณ์โดยรวมมีเสถียรภาพและหลีกเลี่ยงความผันผวนที่สำคัญ เป็นผลให้หนึ่งในสองคนนี้มีความสามารถและอีกคนหนึ่งเก็บตัวและเติมเต็มซึ่งกันและกัน แต่พวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้องอย่างแน่นอน การปรองดองไม่ดีเท่ากับการคืนดีของจักรพรรดิเพราะอำนาจของพวกเขาได้รับมอบ โดยบรรพบุรุษเก่าและไม่มีความขัดแย้งในตัวเอง กลับกลายเป็นฉากหายากเหล่านี้ในสองสมัยก่อน ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อจักรวรรดิ หากสิ่งนี้ถูกวางไว้ในอาณาจักรอื่น ๆ เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุจักกรพรรดิและนายกรัฐมนตรีเป็นคู่แข่งกันเสมอ นายกรัฐมนตรียังคงจำกัดอำนาจของจักรพรรดิแต่เขาต้องการพลังของจักรพรรดิจักรพรรดิต้องการสังหารนายกรัฐมนตรี แต่เขาทำไม่ได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี เขาจึงตกหลุมรักและฆ่ากันเอง แต่ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวที่เงียบงัน พรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองได้ระบุแผนนี้พร้อมๆ กันดังนั้นไปหลี่ยูเทียนจึงไม่ต้องคิดเรื่องนี้อีกต่อไปแอลมันก็ได้รับการยืนยันแล้วแผนนี้ค่อนข้างใกล้เคียงและไม่ผิดณจุดนี้กีบเหล็กของซอสสตาร์เอ็มพายถึงสี่รัฐมีเสียงเบาอยู่แล้ววันที่ไม้เหยียบภูเขาและแม่น้ำจะไม่ถูกขับออกไปทุกวันและแสงดาบของนายซอสคิงจะส่องแสงถึงสี่รัฐเช่นกัน แต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือ ยกเว้นสีรัศพที่เย็นชาก็ค่อยๆตื่นขึ้น นายน้อยคนที่สองไปกันเถอะ ที่จัตุรัสของซอสตาร์อิมพีเรียลแคปิตอล ชายชราสวมแจ็คเก็ตสีดำดึงเด็กอีกคนที่สวมหมวกคลุมสีดำเหมือนกันถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ เมื่อมองดูศพของผู้คนที่อยู่ใจกลางจัตุรัสที่กลายเป็นกองขี้เถ้า ดูเหมือนว่าอุณหภูมิที่ร้อนจัดยังไม่หายไป เด็กหนุ่มกำหมัดแน่นหันกลับมามองทันทีและหายเข้าไปในฝูงชน เพียงแต่ว่าฟันที่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันของเขาได้ยินชัดเจนในหูของชายชรา ผู้อาวุโสหมิงฉันสาบานเราจะกลับมาดังที่กริ่งส่งเสียงกริ่งแห่งความตายของซอสสตาร์เอ็มพายอัญญประกาศคู่ พ่อบ้านราชาปีศาจจั่วฟันตอนที่975สนามรบเหนือทะเล พ่อบ้านราชาปีศาจจั่วฟานตอนที่ 975 ราชาดาบเมคาบินฉันได้ยินมาว่าคุณมีดาบทยานสวรรค์ตอนนี้ ดาบอยู่ที่ไหน เมื่อตัดสินใจเข้าร่วมงานสำคัญในที่สุดไปหลี่ยูเทียนก็จำหัวข้อที่เขาสนใจได้ หันศีรษะไปทางสร้างกวนเฟยหยุนและกล่าวอย่างแผ่วเบา เธออดไม่ได้ที่จะเขย่าร่างกายของเธอ และสร้างกวนเฟยหยุนรู้สึกอายเล็กน้อยไปหลี่จิงเมื่อเห็นเขาและรีบโค้งคำนับและกล่าวว่า บรรพบุรุษผู้เท่าดาบศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือแล้ว แต่ทันใดนั้นมันก็ถูกนำกลับโดยตระกูลสร้างกวน อัญญประกาศคู่ อะไร อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะพูดจบไปลี่ยู่เถียนก็จ้องเขมองอทันทีใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเป็นครั้งแรก และตะโกนว่า คุณหมายถึงกระบี่ทยานสวรรค์ถูกนำกลับไปยังดินแดนตะวันออกอีกครั้งพิ่งนึกไม่ถึงเซนทรัลเลยการป้องกันของรัฐอ่อนแอมากอะไรที่ตกไปอยู่ในมือของอาณาจักรของฉัน จะสามารถเอากลับคืนมาได้ง่าย ๆอย่างนั้นเหรอ สร้างกวนเฟยหยุนโค้งคำนับอย่างรวดเร็วด้วยเหงื่อเย็นเยียบอที่หน้าผากของเขา ท่านเจ้าข้ารายงานผู้นับถือดาบมันเป็นข้อเสียสำหรับผู้พิทักษ์ดาบของผู้ใต้บังคับบัญชา พึ่งฉันไม่สามารถแม้แต่จะปกป้องอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันมี ฉันจะปกป้องอาณาเขตของอาณาจักรของฉันได้อย่างไร บุคคลเช่นนั้นสมควรที่จะเป็นราชาแห่งดาบหรือไม่ หรือว่ากันว่าราชากระบี่เมฆบินไม่อาจละทิ้งความรักของรัฐทางตะวันออกและคืนดาบเพื่อให้ความช่วยเหลือ มันคือ เมื่อเห็นสิ่งนี้ไบลี่ยูลีไอก็เยาะเย้ยและเยาะเย้ย แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบไบลี่จิงเมื่อยก็ตะโกนเสียงดังและขัดจังหวะเขาจากนั้นก็รีบออกมาและอธิบายว่า รายงานบรรพบุรุษเก่าเรื่องนี้ ลูกน้องก็ปรากฏตัวเช่นกันไฟอิงคลาวซอสคิงพยายามอย่างเต็มที่โดยปราศจากหัวใจ มันเป็นไหวพริบของศัตรูจริง ๆ และผู้ใต้บังคับบัญชาแพ้เล็กน้อยก่อนที่จะปล่อยให้พวกเขานำความทุกข์ทรมานจากดาบออกไป ไปหลี่ยูเทียนมองลึกลงไปที่เขา คุณกำลังพูดถึงอะไร ศัตรูฉลาดแกมโกง เป็นไปได้ไหมที่คุณสูญเสียสติปัญญากับใครบางคน โดยไม่ได้ตั้งใจ ไบลี่จริงเมื่อได้ยินคำถามของโอแอนสเตอร์ เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกยากที่จะพูดเล็กน้อย ท้ายที่สุดนี้มีไว้สำหรับเขาที่จะระบุความล้มเหลวของเขาเป็นการส่วนตัว คนอย่างเขาจะรักษาหน้าได้อย่างไร นายกรัฐมนตรีไบหลีมีสติปัญญาที่ไม่มีใครเทียบได้ เขาจะหลอกคนอื่นได้ง่ายๆ ได้อย่างไร ต้องเป็นส่วนผสมจากภายในและภายนอก และถูกผู้อื่นสมคบคิดและวิญญาณภายในนี้เกี่ยวข้องกับรัฐทางตะวันออกอย่างชัดเจน ฮิฮิฮิ ชัดเจน เมื่อเห็นไบลี่จริงเมื่อยพูดไม่ออกไบลี่ยูยูเกลียดการล้อเล่นก่อนหน้านี้ของสร้างกวนเฟยหยุนและไม่สามารถช่วยได้แต่ตีคนเมื่อเขาล้มลงทันทีและโยนความสงสัยทั้งหมดใส่เขา ไม่มีทางไปหลี่จริงเมื่อยต้องกัดฟันและสารภาพด้วยธนูบรรพบุรุษผู้เท่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับราชากระบี่บินเมคาทั้งหมดเกิดจากการจัดวางที่ย่ำแย่ของผู้ใต้บังคับบัญชาดาบศักดิ์สิทธิ์ถูกหลอกโดยคนทรยศ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่หลงทางบาปทั้งหมดเป็นภาระในช่วงเวลานั้น Flying Cloud s w o r i n g ได้ร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา ไม่มีความผิดเลยจริง ๆ ฉันหวังว่าบรรพบุรุษผู้เท่าจะได้เห็น จริงเมื่อคุณเป็นคนที่รู้ใจของผู้คนและดูแลสถานการณ์โดยรวม ชายชราเชื่อคุณ เมื่อมองลึกเข้าไปที่เขาไบลี่ยูเชียน ก็พยักหน้าเบาๆ แต่ผิวของเขามืดมนอยู่เสมอและเจตนาค่าในดวงตาของเขาก็ส่องแสง มันแค่ คุณรู้ว่าชายชราปรารถนาเฮเวนลี่ดาวในชีวิตของเขาฉันไม่สนใจเกี่ยวกับมันแม้แต่การก่อตั้งอาณาจักรที่ใหญ่โตเช่นนี้ก็เพื่อสำรวจเฮเวนลี่ดาวให้ดียิ่งขึ้นและที่เฮเวนลี่ดาวก็อยู่ในดาบศักดิ์สิทธิ์นี้กระบี่แยกสวรรค์แห่งรัฐกลางชายชราได้สำรวจมันแล้วในตอนท้ายมันยากที่จะเข้าใจอะไร ดังนั้นชายชราจึงกระตือรือร้นที่จะค้นหาดาบศักดิ์สิทธิ์ของอีกสี่รัฐที่เหลือเพื่อทำความเข้าใจและต้องการทำลายเฮเวนลี่ดาวโดยเร็วที่สุดและเพื่อให้ได้ระดับที่สูงขึ้น แม้แต่ชายชราก็ส่งกองทัพไปยังสี่รัฐเพื่อสี่ดาบถ้าทำได้จะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาได้รับดาบศักดิ์สิทธิ์และส่งไปยังรัฐส่วนกลาง แต่พวกเขาปฏิเสธชายชราก็ใช้ได้เท่านั้นเมื่อชายชราเพิ่งออกจากด่านศุลกากร ฉันได้ยินมาว่าราชาดาบเมคาบินได้นำดาบทยานสวรรค์มาที่รัฐกลาง แต่ฉันก็ยินดีแต่ในเวลาเพียงไม่กี่วันเธอบอกว่าดาบนั้นหายไปอีกแล้ว ทำให้เก่าผู้ชายมีความสุขคุณกำลังเล่นกับชายชราหรือไม่ ไปหลี่จริงเว่ยและสร้างกวนเฟยหยุนรีบโค้งคำนับพร้อมๆกัน ลูกน้องไม่กล้า ฉันรู้ว่าคุณไม่กล้าแต่มีความหย่อนอยู่ในนั้นไหมไปหลี่อยู่เทียนชำเลืองมองดูพวกเขาเบาๆพูดอย่างเย็นชาไบลี่ยูเชียนผู้ซึ่งเคยมองข้ามไอเทมหนึ่งหมื่นชิ้นมาโดยตลอดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับดาบศักดิ์สิทธิ์ห้าเล่ม ถ้าสองคนนี้ไม่ใช่ลูกน้องคนสำคัญของเขา พวกเขาอาจต้องพึ่งพาพวกเขาเพื่อยึดดาบในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งภายใต้สวรรค์นี้จะฆ่าพวกเขาทันทีโดยไม่คำนึงถึงมารยาทของพวกเขา เมื่อรู้ความโกรธของเขาไบลี่จิงเว่ยสองก็ดูหวาดกลัวและตัวสั่นแดนขิ้งเฉิงเห็นเขาอยู่ข้างสนาม และเขาก็รีบแสดงความเคารพเขากล่าวว่า รายงานท่านผู้อาวุโสดาบนายกรัฐมนตรีไปหลี่ถูกจับในอุบายทุจริต ฉันสูญเสียดาบศักดิ์สิทธิ์แต่เขาปล่อยให้คนทรยศหักหลังหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วช่วยอาณาจักรจากความกังวล แล้วการฆ่าคนนั้นละสิ่งที่ฉันต้องการคือดาบ ไฝหลี่ยูเทียนอดไม่ได้ที่จะพ่นลมอย่างเย็นชา ยังคงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความโกรธ เมื่อได้ยินเรื่องนี้ไยหลี่จิงเว่ยก็คร่ำครวญเล็กน้อย แต่รีบตั้งตัวเพื่อโค้งคำนับอีกครั้ง รายงานบรรพบุรุษผู้ชราจิงเว่ยไร้ความสามารถคนที่ออกแบบดาบให้ขโมยได้หนีไปแล้ว และตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนลูกน้องของเขายังไม่ได้พาเขาไป ความยุติธรรม อัญญประกาศคู่ อะไร อย่างไรก็ตามเมื่อคำกล่าวนี้ออกมาสิ่งที่แปลกใจที่สุดไม่ใช่ไบลี่ยูเชียนแต่สร้างกวนเฟยหยุนที่กรีดร้องด้วยอัศเจรีย์อย่างไม่น่าเชื่อ นายกรัฐมนตรีป่ายหลี่เด็กคนนั้นถูกพี่ชายแดนทุบจนตายไม่ใช่เหรอ พูดได้ยังไงว่าเขาหนีไปแล้ว ด้วยความอับอายบนใบหน้าไบลี่จิงเว่ยอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจ ฉันเคยคิดอย่างนั้นมาก่อนแต่คราวนี้เกี่ยวกับหอการค้าทะเลและแม่น้ำ คนที่คว้างหินวิญญาณอสูรเป็นผู้ชายที่มีเด็ก ฉันได้ยินคนอธิบายเด็กคนนั้นไม่ต้องสงสัยเลยนอกจากนี้มูรองเอ็กยังเห็นเขาและเขาไม่ผิดที่ได้ยินเขาเรียกตัวเองว่ากูยี่ฟาน เป็นไปได้ยังไงนรก สร้างกวนเฟยหยุนตกตะลึงในทันทีไม่สามารถทำให้ตกใจได้และพูดด้วยความไม่เชื่อ คนตายจะปรากฏตัวอีกครั้งในรัฐทางตอนกลางได้อย่างไรและในเวลาเพียงสามวันเมืองหลวงของจักรวรรดิก็ถูกรบกวน คนระดับสูงเกือบครึ่งสับสนและเสียชีวิต มันเป็นความตาย อัญญประกาศคู่ สายหัวอย่างไม่เต็มใจไปหลี่จริงเวยอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขงขื่นมันคงจะดีถ้าฉันทำผิดฉันกลัวว่าเขาจะมอบโกลเด้นซิกาด้าให้ฉันเพื่อกำจัดเปลือกตอนนี้เขากำลังปรับใช้แผนการสมรู้ร่วมคิดที่ใหญ่กว่าศัตรูรายนี้เจ้าเล่ห์จริง ๆ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบกับคู่ต่อสู้ที่น่าหลงไหล โอ้ ด้วยใบหน้าเศร้าใบลี่จริงเมื่อยไม่เต็มใจ เมื่อมองดูเขาอย่างลึกซึ้งไปหลี่ยูเทียนคิดเล็กน้อยแต่ถอนหายใจยาวๆแล้วพูดอย่างสบายๆว่า พูดแบบนั้น คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีใครตายหรือมีชีวิตอยู่ คนเพิ่งมาจากคุณหายไปคุณถูกคนอื่นหลอกหรือเปล่า อืม ใช่บรรพบุรุษเท่า ไปหลี่จริงเมื่ยถอนหายใจแล้วพูดด้วยท่าทางลำบากใจ เธอก้มหน้าหญิงพยองอย่างช่วยไม่ได้ ตั้งแต่รู้ว่าจั่วฟานยังอยู่ในโลก เขาก็ต้องพ่ายแพ้ด้วยตัวเองจริงๆ คู่ต่อสู้ของเขากำลังโอ้อวดต่อหน้าเขาเพื่อก่ออาชญากรรม และเขายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ นี่เป็นเพียงความอัปยศเมื่อรู้ถึงอารมณ์ของเขาในขณะนี้ไบลี่ยูเชียนพยักหน้าเล็กน้อยแต่ไม่โกรธอีกต่อไปและพูดอย่างเฉยเมย จริงเมื่อคุณคืออัจฉริยะของจริงชีที่ชายชราจินตนาการที่คุณยืนอยู่บนด้านบนของภูเขาและ ทันใดนั้นมีการละเลยครั้งใหญ่ในครั้งนี้ ฉันยังคงถือว่าคุณมีความสุขและละเลยที่จะดูแล แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณทำดีที่สุดแล้วจริง ๆ แต่ คุณได้พบกับคู่ต่อสู้ที่แท้จริง แค่นั้นเองดังนั้น ดีมาก ท่านผู้เท่าได้โปรด ไม่จำเป็นความล้มเหลวของคุณเป็นการลงโทษที่ดีที่สุดสำหรับคุณ คุณไม่ใช่สิ่งมีชีวิตระดับบนสุด สายหัวชาชาเบลลี่ยูเชียนอดไม่ได้ที่จะเยาะเย้ย คนที่อยู่ยงคงกระพานมาโดยตลอดก็พบกับคู่ต่อสู้ที่ทำให้เขาล้มเหลว แรกๆเขาจะตื่นเต้นแต่หลังๆจะแพ้ออร่าของเวิลด์เฟิร์สหายไปนี่เป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ที่หยิงพยอง ดังนั้นฉันไม่จำเป็นต้องลงโทษคุณ คุณถูกลงโทษแล้ว ร่างกายของเธออดไม่ได้ที่จะสั่นไหวไบลี่จริงเว้ยกัดฟันอย่างดุเดือดเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและใบหน้าของเธอแดงกำ่ำไม่สามารถหัวเราะได้ไบลี่ยูเชียนกล่าวต่อ อย่างไรก็ตามคุณควรขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ทิ้งคุณไว้ตามลำพังแอร์และทิ้งคู่ต่อสู้ไว้ให้คุณ ถ้าเปรียบเหมือนคนแก่ทำได้แค่มองขึ้นไปบนฟ้าแต่มองลงล่างไม่ได้อีกต่อไป เมื่อสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วคุณจะเข้าใจความเหงาที่อยู่เบื้องบนนั้นคือความเหงาและความสิ้นหวังที่แท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการลงโทษที่พระเจ้ามีต่อชายชรา ชายชรานั้น แข็งแกร่งเกินไปจริงๆทำตัวเท่ แก้มกระตุกไม่ได้ทุกคนฟังคำพูดของดาบไร้พ่ายเพื่อสอนไบลี่จริงเว้ยว่าจะฟังอย่างไรให้รุนแรงขนาดนี้เปลือยกายอวดอ้างว้าง เหมือนวู้เป็นคนแรก วู้วู้เป็นคนที่สองเจ้าโอ้อวด ว่าอยู่ยงคงกระพันในโลกทั้งใบต่อหน้ากลุ่มนักรบของเรา แม้ว่ามันจะจริงแต่เรามาบรรจบกันอย่าพูดจงแจ้งนี่ฉะนั้นจะยากจริง ๆ เออ แม้ว่าจะไม่มีใครเอาชนะคุณได้ โปรดพิจารณาว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร โอเคไหมนายซอสคิงนี้ยังเป็นตัวละครที่มีใบหน้าและใบหน้า แต่มันเศร้ามากต่อหน้าคุณ ฉันรู้สึกหายใจไม่ออกอย่างช่วยไม่ได้ ทุกคนมองหน้ากันไม่หยุดต่อหน้าผู้เท่าผู้นี้พวกมันเป็นมดตัวเล็กๆ ไม่มีสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถใส่ร้ายในใจและไม่กล้าพูดออกไป ไปหลี่จิงเว่ยฟังคำตำหนิของบรรพบุรุษผู้เท่า แต่ก้มศีรษะและกล่าวอย่างจริงใจว่า จงปฏิบัติตามคำสอนของบรรพบุรุษผู้เท่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาจะใช้สิ่งนี้เพื่อซ่อนพลังของพวกเขาและใช้เวลาของพวกเขาและต่อสู้กับบุคคลนั้นอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ผู้ใต้บังคับบัญชามีรายงานอื่น บรรพบุรุษเก่าข้าอาจจะมีความสุขมาก เอเป็นอะไรพูดมา บุคคลอันดับหนึ่งของนิกายแสงแห่งทะเลแห่งรัฐเหนือยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดในรัฐทางเหนือโอหยางหลิงเทียนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแห่งทะเลเหนือเมื่อไม่นานนี้ ตอนนี้นอร์เทิร์นสเตทกำลังสูญเสียกำลังรบอยู่เป็นเวลาที่ดีที่เราจะทำการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์ คุณรู้ไหมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถใช้กระบี่ผนึกสวรรค์นั้นสามารถนับได้ด้วยนิ้วมือ และคนอย่างโอหยางหลิงเทียนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราก็แค่บังเอิญ ตรงไปที่ชนบทของทะเลเหนือและคว้ากระบี่สวรรค์ผนึกสวรรค์ ด้วยแสงวาบในดวงตาของเขาเบลลี่ยูเชียนตะโกนทันทีด้วยรอยยิ้มที่พอใจในปากของเขา สัตว์ประหลาดทะเลเหนือนั้นอันตรายอย่างยิ่งและชายชราต้องการต่อสู้กับมัน ท้ายที่สุดแล้วไม่มีคู่ต่อสู้ในหมู่มนุษย์ แต่น่าเสียดายที่มันอยู่ทางเหนือ บอกว่าถ้าชายชราหมดแรงเขาจะไม่ถูกเทโดยลีเซอร์สเตตหรอกหรือ ถ้าเขาตายด้วยน้ำมือของผู้เชี่ยวชาญ ชายชราไม่มีอะไรจะพูดแต่เขาเสียชีวิตจากบุคคลที่ไม่รู้จักแต่เขาอึดอัดเกินไปดังนั้นทะเลเหนือนี้สัตว์ประหลาดผู้เท่าไม่เคยมีโอกาสเรียนรู้เลย ตอนนี้ดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดทะเลตัวนี้น่าทึ่งจริงๆชายชรากำลังจะไปที่นอร์เทิร์นสเตทในครั้งนี้และเขาต้องลองใช้ทักษะของเขาห้าห้าห้าไปหลี่ยูเทียนหัวเราะหนักมากแต่ไปหลี่จิงซีตกใจเมื่อได้ยินและโบกมืออย่างรวดเร็ว อะไรนะบรรพบุรุษเท่าได้เข้าไปในดินแดนห่างไกลจากตัวเมืองของศัตรูแล้ว มันอันตรายเกินไปหากพวกเขารวมพลังโจมตี ไม่มีปัญหาเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสนี้ฮึมฮึมฮึมมุมปากถูกวาดเป็นแนวโค้งเย็นเฉียบ ไปหลี่จิงเว่ยถึงจู่ที่หน้าอก ครั้งนี้เมื่อเราโจมตีรัฐที่สีเราจะวางสนามรบหลักในรัฐทางเหนือ มันเกิดขึ้นที่ตระกูลสร้างกวนและดาบทยานสวรรค์อยู่ที่นั่นด้วย แล้วเราจะนำมันกลับมารวมกันมันไม่วิเศษหรือ